สำหรับประโยค Anda bisa melakukannya di sini tentang apa itu แปลว่าแจ้งความที่นี่ได้เลยครับ เป็นเรื่องอะไรครับ คำว่า melakukannya แปลว่าทำสิ่งที่ได้กล่าวถึงมาก่อนคำว่า di แปลว่าที่ นะ คำว่า sini แปลว่าที่นี่ คำว่า tentang แปลว่าด้วย คำว่า apa แปลว่าอะไร คำว่าอิตุแปลว่านั้นสำหรับประโยค seseorang telah mencuri paspor saya แปลว่ามีคนขโมยหนังสือเดินทางของดิฉันค่ะคำว่า seseorang แปลว่าบางคนคำว่า telah แปลว่าบอกการอดีตที่ผ่านพ้นไป เทียบกับภาษาอังกฤษ have done คำว่า mencuri แปลว่าขโมยคำว่า passport แปลว่าหนังสือเดินทาง